วัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการกับการแสดงหน้าต่างไฟล์เอกสารนะคะ เริ่มต้นกันเลยนะคะ การสร้างหน้าต่างใหม่ในไฟล์เอกสารเดิมค่ะ จากแท็บ View นะคะ ใช้คำสั่ง New Window ค่ะหลังจากนั้นนะคะ ใช้คำสั่ง Switch Window นะคะเพื่อตรวจสอบ นะคะจะเห็นรายชื่อไฟล์เอกสารที่เปิดไว้เป็น 2 ไฟล์นะคะการจะดึงหน้าต่างไฟล์เอกสารนะคะ ในกรณีที่เปิดเอกสารขึ้นมาทำงานหลายไฟล์ และต้องการดูเนื้อหาทุกไฟล์พร้อมกันต้องทำการจัดเรียงหน้าต่างไฟล์เอกสารทั้งหมดก่อนนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บวิวนะคะใช้คำสั่ง arrange on ค่ะ ผลลัพธ์จะแสดงทุกๆ ไฟล์บนหน้าต่างโปรแกรม เต็มพื้นที่แบบ Full Screen ค่ะ การแบ่งหน้าต่างไฟล์เอกสารให้แยกเป็น2ส่วนนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บวิวนะคะ ใช้คำสั่ง Split ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ หน้าต่างวินโดว์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนนะคะ หากเราต้องการปรับขนาดนะคะ ให้เอาเมาส์ไปวางที่รอยต่อนะคะ แล้วก็ลากเมาส์เพื่อปรับขนาดการแบ่งส่วนได้เลยค่ะ ถ้าต้องการยกเลิกการแบ่งนะคะ ให้ใช้คำสั่ง remove split ค่ะ การแสดงหน้าต่างไฟกอกสารแบบเคียงข้างกันนะคะ เพื่อเปรียบเทียบบรรทัดต่อบรรทัดนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บ View นะคะ ใช้คำสั่ง View Side by Side ค่ะ จะแสดงหน้าต่างไฟกอกสารแบบเคียงข้างกันนะคะ โดยที่ด้านซ้ายมือจะแสดงไฟกอกสารที่ถูกเปิดภายหลัง หรือว่าไฟล่าสุดนะคะ ด้านขวามือจะแสดงไฟกอกสารที่ถูกเปิดขึ้นมาก่อนนะคะ การเลื่อนหน้าเอกสารไปพร้อมกันนะคะหรือว่า synchronous scrolling นะคะการแสดงมุมมองเอกสารเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายบรรทัดของเอกสาร 2 ไฟล์นะคะภายหลังจากการใช้คำสั่ง view s i z e by s i z e จะเห็นว่าหน้าต่างเอกสารทั้ง 2 วางคู่กันในแนวตั้งนะคะจากนั้น ขั้นตอนการทำงานตามปกติจะต้องเปลี่ยนสค r o l บาร์ขึ้นลงนะคะหน้าต่างเอก เอกสารทั้งสองจะเลื่อนตามกันนะคะ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลื่อนนะคะให้เป็นอิสระจากกันนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บวิวนะคะ เลือกใช้คำสั่ง synchronous calling นะคะ หลังจากนั้นนะคะ เราก็สามารถเลื่อนหน้าต่างนะคะ เป็นอิสระจากกันได้นะคะการสลับการทำงานไปยังหน้าต่างไฟกระสานอื่นนะคะสามารถทำได้ดังนี้นะคะเมื่อเปิดทำงานไว้พร้อมกันหลายไฟล์นะคะแต่ต้องการสลับการทำงานไปยังไฟล์อื่นนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บวิวนะคะใช้คำสั่งสวิตช์วินโดว์ค่ะ แล้วก็ทำการเลือกไฟล์ ที่ต้องการทำงานนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงบานหน้าต่างนำทางภายในเอกสารเดียวกันนะคะใน Microsoft Word 2013 นะคะผู้ใช้สามารถไปตามตำแหน่งต่างๆในเอกสาร ในขนาดยาวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วยังสามารถจัดระเบียบเอกสารนั้นใหม่ ได้ง่ายๆด้วยการลากและปล่อย ส่วนเขาโครงนะคะหัวข้อเนื้อหาการแทรกการคัดลอกและวางตามปกตินะคะการค้นหาข้อความที่ต้องการสามารถทำได้ง่ายด้วยคำสั่งค้นหาเพิ่มเติม 3 แบบก็คือ แบบ heading นะคะแบบ page แล้วก็แบบ result นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บวิวนะคะ ในกลุ่มคำสั่งโชว์ค่ะ คลิกเลือก Navigation Pane นะคะหลังจากนั้นนะคะบานหน้าต่างนำทางจะปรากฏขึ้นมาทางด้านซ้ายมือของเอกสาร นะคะในช่องเสิร์ชนะคะ เราสามารถคลิกเลือกปุ่มเสิร์ช for More จริงนะคะ เพื่อระบุประเภทอื่น ๆ ในการค้นหา ซึ่งนอกเหนือจากการค้นหาข้อความนะคะ โดยที่นะคะ การค้นหาสิ่งอื่นๆ ที่หลากหลายนะคะ อย่างเช่น ค้นหาสมการคณิตศาสตร์ หรือว่า equation ข้อคิดเห็น หรือว่า comment สามารถทำได้ง่ายๆนะคะ โดยการคลิกปุ่มสืบ r for more จริงนะคะ หรือพิมพ์คำที่ต้องการในช่องสืบ r document แล้วกดปุ่ม enter นะคะ จึงซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ ที่ได้จากการค้นหา 3 รูปแบบนะคะเรามาลองค้นหากันดูนะคะนะคะในแบบ heading นะคะแสดงว่า มีคำนี้อยู่ในหัวข้อใหญ่หรือหรือหัวข้อย่อยใดบ้างนะคะ ในที่นี้ก็คือพบหนึ่งคำนะคะที่เป็นออยู่ในส่วนของหัวข้อใหญ่นะคะถ้าแบบเพจนะคะแบบเพจจะแสดงผลว่ามีคำนี้อยู่ในหน้าใดบ้างนะคะและตำแหน่งใดของแต่ละหน้านะคะอันนี้นะคะพบในส่วนของหน้าที่1นนะคะ ในแบบ result นะคะแสดงผลว่ามีคำนี้อยู่ในเนื้อหาของแต่ละย่อหน้าที่ตำแหน่งใดบ้างนะคะอันนี้พบหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันอยู่ที่ตำแหน่งหัวเรื่องนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบริเวณถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ